เสมอไหมเสมอได้เท่าไหร่ บวก 8,000 ครับโอ้โหโอเคครับผม ก็กราบ สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามเลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผม สำหรับใครมีเทคนิคดีๆ แนะนำได้นะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย เดี๋ยวไปลองให้ฮะวันนี้นะครับเราก็เอางบมา 10,000 บาทหรือว่า 10K นะครับผม4ลายดีลายแบบนี้ น้ำเงินติดไปก่อน ยังไม่ทันได้วิเคราะห์เลยนะ โอเค เปิดกันด้วยน้ำเงินครับเลเยอร์ครับ มาตาแรกขอให้ เขาบอดครับ เราสองแต้ม โอ้โห เย็ดเท่ โอ้โหเปิดใบสองใบสองใบแรกอะ่ะ พอสู้ได้ เปิดใบสามนี่คือแม่งไปไกลเลยนะฮะรออะไรฮะไมีได้จัดครับ นึกว่าน้ำเงินแม่งจะไหลเพราะแดงมันไหล มาแล้วสามรอบอะ่ะ น้ำเงินครับสี่พันไปครับ วันนี้นะฮะขอขออนุญาตเลยนะเล่นงบเยอะๆดูบ้างนะฮะงบน้อยๆ ก็สนุกดีครับ แต่ไม่สะใจ ลองจัดงบมา 10K ดูบ้างนะฮะตานี้นะฮะ ถ้าได้ก็กำไรนะถ้าโดนก็เรียบร้อยครับ มีโอกาสแก้ตัวอีกรอบเดียว เท่านั้น อ้าวจั่วเตะมา10มา โอ้โหจั่วหกมาอีกเย็ดเค มีแต้มนะ อ้าว สวยงามครับ สวยงามครับ แปดแต้ม แปดแต้มกำไรแล้วครับ ท่านผู้ชม เออ วันนี้นะครับ วันตุดจีนด้วย ขอให้เฮงๆปังๆนะ มันจะดีมากเลย ขอแตะเอียหน่อยนะมาสีอะไรดีวะ ก็ยังชอบน้ำเงินครับ ยัดเลยครับสี่พันก็ยังชอบน้ำเงินอยู่นะ แดงออกไป 19 ครับน้ำเงิน 17 ครับเสมอไป 2 มีลุ้นมีลุ้นอยู่โต๊ะนี้นะครับไพ่ค่อนข้างสวิงนะ แล้วแต่อารมณ์มันเลยนะไม่มีเทคนิคอะไรตายตัวนะครับ ก็เหมือนเดิมครับ เล่นตามใจ เล่นตามใจหนึ่งแต้มโอเคมีแต้มหน่อยเออห้าแต้มโอ้โหสวยงามครับพี่น้องครับห้าแต้มครับแม่งบอดว่ะตอนแรกเห็นแม่งหายนึกว่าแม่งจะได้แปดเก้าแต้มเย็ดดีนะที่มันบอดครับน้ำเงินน่าจะไหลน้ำเงินน่าจะไหล แต่ผมมีความรู้สึกว่าถหงตุ่มแดงๆนะกลัวแม่งเปลี่ยนชิบหาย ติดไว้ 2,000 พอนะครับท้ำเงิน กันไหลครับกันไหลติดเสมอไว้ดีไหมห้าร้อยแล้วกันรออะไรครับห้าร้อยนะ ว่าจะเล่นพันหนึ่งนะฮะห้าร้อยพอ มา โชคเออ บอดไปสวยงามมึงอย่าบอดมานะ อย่าหกมานะเตะอีกใบหนึ่ง มีมาเหนือเย็ดเท่เห็นว่าผมบอกแล้ว ว่ามีตุ่มแดงๆกลัวแม่งจะย้ายนะครับ มันมีรอบที่แล้วมันเล่นมันได้อะไรอะแบงเกอร์คู่ไปนะครับน่าจะตามตามความคิดตั้งแต่แรกว่ะไม่งั้นก็ได้ไปแล้วนะฮะอยู่น้ำเงินเหมือนเดิมครับ เสมอ500เหมือนเดิม ตอนนี้ยังกำไรอยู่นะครับ ยังกำไรอย่าเพิ่งวู่วามครับกำไรอยู่อย่าเพิ่งวู่วาม อย่าเล่นผมนะขอร้องวันนี้ อย่าเล่นผมนะหนึ่งกับหกครับโอ้โหหนึ่งแต้มห้าบอสโอ้โหทุเรศจัดจั่วเตะจั่วฝรั่งครับ โอ้โหหมดคำบรรยายแล้วท่านผู้ชมของตาโดนไปสี่พันห้าพันหกพันครับแบงเกอร์สองรอบ เยอะไหมห้าพันเลยครับ อัดแม่งเลยติดเสมอพันหนึ่งเลยกัน มา รอบนี้ ยัดไปหกพันครับท่านผู้ชม ร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะสั่นกระดิ่งไว้เลย โอ้โหแม่งหน้าก้าปอกก้าครับ เสมอไหมเสมอ ได้เท่าไหร่บวก 8,000 ครับโอ้โหดีนะที่ติดเสมอไว้นะเพื่อนๆเย็ดรู้เย็ดรู้ ยังดีที่ติดเสมอไว้ครับเพื่อนๆปอกเก้าชนปอกเก้าไม่เสียดายครับ ไม่เสียดาย เพราะว่าถ้าเกิดออกน้ำเงินเราได้5,000แต่เมื่อกี้ออกเสมอเราได้ 8,000 ครับท่านผู้ชม สวยงามมาก สุดจัดประหลาดบอกฮะ น้ำเงินต่อ4,000ครับ เหลือกำไรไว้ห้าพันโอเคนะ จัดปุย เริ่มมันว่ะเริ่มมีลุ้นว่ะโอ้โห แม่งหน้าป๊อกแปดเยยดเคจบครับ ไม่ทันได้ลุ้นเลยเลยป๊อกแปดครับ โดนสวนฮะกระทันหัน อ่ะ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่โพสปักหมุดเท่านั้นนะครับ หรือว่าเม้นปักหมุดนะ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะ อย่าลืมทักหาแอดมินนะครับสำหรับวันนี้นะวันตุดจีนะหาแอดมินด้วยนะเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับ ยัดน้ำเงินเหมือนเดิม คือเอาง่ายๆอ่ะวันนี้ไม่ยอมไปแดงนะฮะเพราะว่าเริ่มแยงจากรอบที่แล้ว ลองไปย้อนดูได้นะฮะรอบที่แล้วเล่นโคตรมันโหดมันฮาเลยทีเดียว ย้อนดูได้สองแต้มสี่แต้มห้าแต้มมึงอย่ามีแต้มแต้มกูสี่แต่งเก้าหลัง าทุนอีกแล้วว่าเพื่อนๆแบงเกอร์สองรอบมาด้วย เอาไงดี ก็น้ำเงินพอน้ำเงินมาตลอดแล้ว จะไปเล่นแดงก็ยังไงอยู่นะครับ เพราะแดงแม่งไหลมาสองรอบแล้วอะมันไม่เคยเกินสามรอบ แล้วมันจะหักมุมตอนสองรอบ อ่ะน้ำเงินไปแล้วกัน รออะไรครับถ้าแดงไหลก็คือจบครับ ถ้าแดงไม่ไหลก็ัลโล ขอกำไรสัก 10k แล้วกัน โอเคนะ เอาเจ็ดแต้มครับปกไปดิ อย่านะสวยงามครับ พี่น้องครับเงินจะไหลปะวะวขอน้ำเงินอีกดอกนึงนะ หน่วยรู้ไหมขออีกดอกหนึ่งจัดปุยไหลปุย ไหลไป มา อยดอกเดียวเท่านั้นลุนระทึกมากกดลุนระทึกบอกเลย ยังไงครับ ยังไงครับ ยังไง จะได้ปิดคลิปหรือเปล่า ยังไงครับสองหนึ่งเตะ สวยงาม โอ้โหไม่บอกแปดเด็ดชื่อเดี๋ยวฟ้ายังมีฟ้าอีกแล้วโอ้แม่งพอน้ำเงินทีไรนะแม่งกลับเป็นแดงเลยว่ะ ผมมาจังหวะที่น้ำเงินแม่งไม่ไหลอะ่ะ เข้าทุนอีกแล้ว ยังไงดี ผมว่าลองโดดไปดูแดงแล้วกัน รออะไรฮะว่าแดงแม่งไหลอะ่ะ แบบลายแดงมันมา ลองโดดไปดูแดงนะ ติดเสมอไว้ดีไหมอ่ะลองไม่ติดดิ แต่คิดว่าอยากเล่น ลองไม่ติดดู รออะไรับถ้ารอบนี้ออกแดงต่อไปกระโดดไปน้ำเงิน ต้ป้าวสวยงามครับโอ้โหกระโดดมาได้ถูกจังหวะมาก ดีแล้วนะครับ ที่เราลันลันนะที่ผมลันนะ ถ้าไม่ลันนะมึงเอ้ยโอ้โหจุกบอกคำเดียวว่าจุกอ่ะตามสัญญา ผมบอกว่าจะกระโดดจะกระโดด จะกระโดดไปน้ำเงิน รอบนี้ น้ำเงินออกมา ปิดคลิปได้เลย ถอนได้เลยอ่ะมา ตาสุดท้ายไหม เดี๋ยวรู้กัน แต่ผมก็อยากเล่นเสมออีกอะ่ะ จริงๆ แล้วอะ่ะโอ้โหแดงเกิน่ป๊อกบ้างเลยเหรอวะ สีแดงโอ้โหโดนแดงว่ะกระโดดมาผิดจังหวะเลยนะฮะเพื่อนๆ ถ้าอยู่แดงก็จบแล้วนะปิดคลิปแล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้ปิดอยู่ดีอ่ะ แดงสามรอบผมออกอินเลย ตัดเลยเอาอินเลยแปดพันพอเหมอเจ็ดวันห้าเดี๋ยวรู้กันนะฮะ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับวาคาร่าวอลเล็ตนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดโพสแรกเท่านั้นนะครับถ้าแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมทหาเมนเดิอ ได้ไหมอ่ะเก็บแต้มอ้าว ได้ครับเรียนรู้กำไรหกพันครับเพื่อนๆ เอาไงดีรออะไรครับตาหนึ่งไหม เอาไงดี ลองดูน้ำเงิน ลองดูน้ำเงินดิถ้าออกน้ำเงินสัญญาว่ารอบนี้จะปิดคลิปพอเลย แต่ถ้ามันออกแดง ก็คงต้องยอมแล้วแหละ ดวงเรามาแค่ห้าหกพันนะฮะ ไม่ถึงหมื่น ถ้าไม่ไม่มาก็คงต้องยอมอ่ะ เดี๋ยวไปวัดกันวันต่อไปแล้วกัน โอ้โหแต้มเดียว โอ้โหจั่วนี้โคตรทุเรศเลยว่ะ เนี่ยผมอยู่ตอนที่พอน้ำเงินเสร็จแม่งเปลี่ยนเป็นแดงตลอดเลยอะ แล้วกันขออนุญาตอัดนะฮะ หมดเลย เอาอินไปเลยเย็ดเท่ห้ากนไม่เอา จังหวะนรกมากนะฮะตอนนี้เริ่มลงหัวแล้วฮะหกแต้มเออ อุ้ยสวยงามดิบอกก้าว่ะสวยงามดิ เออ โอเย คงต้องยอมว่ะเพื่อนๆ ผมคงต้องยอมอ่ะงบ10,000นะครับวันนี้ก็กำไร6,000นะฮะขึ้นไม่ถึง 10K จริง ๆกำไรนะฮะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะ ไปที่โพสต์ปักบุุดเท่านั้นหรือว่าเม้นปักบุุดนะครับทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่รับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อเอากำไรบ้างนะ โอเคครับ ไปแล้วจ้า